สวัสดีค่ะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับพวกเราสามสาวสี่สาวตรงนี้ค่ะ ขอแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะ ค่ะ แอนอัศวินแอนนะคะ มี YouTube Channel มีเพจ ชื่อว่า ใครๆ ก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ แล้วท่านถัดไปนะคะขอข้ามกันค่ะ ปูค่ะช่องปูนะคะก็คือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทั้ง YouTube และก็ Facebook ค่ะดีค่ะค่ะ พี่เล็กนะคะ กวิตา ค่ะ ชื่อเพจนะคะความสุขค่ะ ก็จะเรียนเรื่องเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะจากห้องเรียนอัศวินออนไลน์ค่ะ วันนี้เรามีแขกสำคัญเข้ามาแนะนำคอร์สออนไลน์ที่ดีๆนะคะขอเชิญพบกับท่าน สวัสดีค่ะโค้ชยานะคะโค้ชยาจะมาสอนเกี่ยวกับการนำเข้าจากจีน4 in 1นะคะ เยี่ยมเลยเนาะแล้วมีคอร์สอะไรบ้างคะคุณยาที่จะสอนในวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อคอร์สของเราเนี่ยก็จะสอนอาลีบาบาอาลีเพสหนึ่งหกแปดแปดแล้วก็เถาเป่านะคะ อย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะ เป็นแพ็กเกจเลยเหรอคะเป็นแพ็กเกจเลยค่ะถ้านักเรียนที่สนใจนะคะสามารถเรียนกับยาได้โดยยาจะไม่เก็บเทคนิค ได้เลยไม่กักไม่กักไม่กักไม่อะไรเลยจะสอนหมดเปลือกเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยใช่จัดหนักเลยถามหน่อยเถอะทำไมถึงมาทางนี้ได้อะคะออพอดีออมีประสบการณ์มานำเข้านะคะ 17 ปีใช่ในการนำเข้าสินค้านะคะจากแต่จีนเนี่ยเพิ่งมานำเข้า 4 ปี แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะนำเข้าจากอเมริกาค่ะนับถือนับถือเลยค่ะแล้วคอร์สนี้คิดยังไงค้าคุณยาเผื่อ เผื่อผู้ชมที่อยากต้องการมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะอสคอร์สนี้นะคะราคาที่ 4,900 บาทนะคะโดยโดยปกติหลักสูตรนี้เต็มที่เลยค่ะถ้าคุณได้มาเรียนเนี่ยคุณจะได้รู้เทคนิคในการสั่งซื้อ เทคนิคในการคุยกับร้านค้ายังไงให้เขาขายเราราคาถูกนะคะ แล้วก็เราจะได้กำไรเนี่ย profit เนี่ยกลับมาที่ 3 0 0 5 0 0เลยว้าวตาโตตาโตตาโต เรียนเป็นไพรเอ เป็นเรียนสดกับยานเลยค่ะ เมื่อไหร่คะ เมื่อไหร่คะ เออคอร์สเราเริ่มพรุ่งนี้นะคะสี่เอวันที่สี่กุมภาพันธ์นะคะ วันวันเสาร์เวลา 9 โมงถึง 4 โมงเย็นค่ะ ที่ไหนคะ ที่บริษัทกอรี่ออนไลน์ทวิตี้โฟนะคะ แล้วถนนสีนครินทร์กม17 ค่ะ แล้ว่ทราบตอนนี้ยังมีที่นั่ง มีที่นั่งค่ะ ถ้าเผื่อคนสนใจนะคะวันนี้ยาจะมีราคาพิเศษให้นะคะจากคอร์ส4,900เนี่ย ลดให้อีก 1,000เหลือ 3,900 นะคะถ้าลงทะเบียนวันนี้นะคะงั้นอย่างพวกเราก็สามารถลงเรียนได้ใช่ไหมคะต้องรีบๆนะคะง้นคงไม่ทันแน่ๆ เลยนะคะเช่ค่ะอันนี้คือสอนตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะสอนตั้งแต่ว่าสมัครยังไงหาสินค้าแบบไหนมีเทรนอะไรหรือว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรเพื่อจะมาขาย แล้วได้กำไรเยอะ แบบเดือนหนึ่งได้เป็นกำไรเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ผ่านมาสี่ปีนี่ไม่ทราบว่ากำไรไปกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะตัดติ๊กตัดยี่ไม่ออกนะคะ เดี๋ยวกำไรเขาเปิดมูอกำไรเยอะะเยอะจนนับไม่ทันนะคะตอนนี้เดือนละประมาณกำไรเดือนละประมาณพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องชมต้องรีบๆนะคะลองคำนวณแล้วคิดดูว่าจะต้องทำไงต่อนะคะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อเดืก่อนนะคะต่อเดือนสวัเดีทนเลยค่ะ นั่นหมายถึงว่าปีหนึ่งนี่เท่ากับสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเอ๊ะต่อปีสองหมื่นสี่พันต่อปีใช่โอ้เอ๊ะคุณยาเขารียอย่างนี้เอ่อท่านผู้ชมบางคนเขาอยากจะรู้แล้วว่า อย่างเรื่องของภาษีเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย สอนด้วยไหมคะอ๋ออันย่างนี้ิธีการนะคะำข้าหรืออะไรันนี้ต่างๆนะคะอันนี้จะสอนให้พิเศษเลยค่ะ ว้าวเรียนคอร์สอาลีบาบาอาลีเพสหนึ่งหกแปดแปดแล้วก็เท้าเป่าเสร็จเราเราจะสอนไอ้หลักสูตรนี้ด้วยเป็นแน่ เต็มๆเลยเนาะพูดง่ายๆจากไม่เป็นจากศูนย์เลยรู้ติดลบเลยเนี่ยจะได้รู้เลยทำกำไรขึ้นมาได้เลย จะได้รู้เลยว่าการนำสินค้าเข้าแล้วมันมีเอกสารอะไรที่มาเกี่ยวข้องในการนำเข้าทั้งหมดนะคะเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวนะคะถ้าจะสมัครวันนี้ค่ะต้องทำยังไงคะถ้าสมัครวันนี้ก็โอนเงินมาที่ติดต่อบริษัทกอเรียนพาวเวอร์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 0850602018หรือ 085-048-9356 ช้าๆอีกทีค่ะ 085 เลยนะ085-060-2018 อีกเบอร์นึง0850489356 ค่ะหรืออย่างนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าได้ดู YouTube หรือ Facebook อยู่ในช่องของใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ ติดต่อแอนได้เลยค่ะ 0949296356 ค่ะ ติดต่อพี่เล็กก็ได้ค่ะ ติดต่อพวกเราได้ทั้ง 4 คนเลยค่ะ เพราะเราเป็นทีม ผู้หญิงสวยถึงผู้หญิงสวยค่ะ สวยเดียวสวยเดียวไม่พอนะคะ เราต้องรวยแลมังคั่งด้วยค่ะวยอย่างมีคุณค่าสามารถดูดูได้นะเป็นคนติดต่อของแต่ละช่องใแต่ละท่านไม่ว่า YouTube หรือว่า Facebook สามารถติดต่อช่องทางนี้เพิ่มเติมได้ค่ะมมีเวลาตัดสินใจไม่มากแล้วนะคะ ที่นั่งจำกัดค่ะ แล้วเรามารวยด้วยกันดีไหมคะ เรื่องออนไลน์หนีไม่พ้นนะคะใครถึงก่อนได้ก่อนค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคอร์สนี้ก็คือเราก็จะนำมาเสนอเพียงแค่นี้ก่อน แต่ถ้ามีคอร์สดีๆในคอร์สหน้าไม่พลาดกันนะคะจะมีโค้ดดีๆอีกหลาย ๆท่านที่ที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณยาหรือโค้ดท่านอื่นอาจจะมานำเสนอท่านเราสามสาวจะนำมานำเสนออีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะแล้วก็คุณนะนะคะขอขอบขอขอบคุณโค้ดยามากที่ให้ข้อมูลแล้วเจอกันกับวันที่เรียนคอร์สของโค้ชยาเลยนะคะแล้วเราจะบอกว่าแล้วเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะที่ บริษัทกอรี่ใช่ค่ะอีเวนต์ถนนสีนครินทถร์นนศรีนครินทร์ค่ะปรมาสิบเจ็ดค่ะโทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย